เป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูยานวชิระ พระราชจิตจาภรณ์เทิดยานวชิโรคำมั่นสัญญา ในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้าน อยู่ไม่ไกลาจากกรุงพาราณสี หมู่บ้านหนึ่งหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณห้าร้อยครอบครัว อยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคน เป็นเพื่อนรักกัน ตอนที่ยังหนุ่มเคยได้ให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่ง ได้ลูกสาว อีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชาย จะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นาน หัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้าน แต่งงานมีครอบครัว นายพรานในบ้านริมฝั่งแม่น้ำนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัด รองรับกุมารนนั้นในขณะเกิด บิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่า ทุกุลแปลว่า เด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกุลส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่า ปาริกา แปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู ผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพลาน ก็มีจิตใจงดงาม ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กทั่วไป เมื่อทุกคุณกุมารมีอายุได้ 16 ปี บิดามารดาต้องการให้แต่งงาน แต่ทุกคุณกุมารจุติมาจากพรหมโลก เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกาม จึงปิดหูทั้งสองบอกว่า ผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้ แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้ง ทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัว ฝ่ายปาริกากุมารี แม้บิดามารดาพูดว่า เพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดี จะให้แต่งงานกับลูก เธอก็ปิดหูทั้งสองกล่าวห้าม เพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกัน ในคราวนั้น ทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่า ถ้าเธอต้องการมีครอบครัว ก็แต่งงานกับคนอื่นเถิด ฉันไม่ต้องการมีครอบครัว ส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกคุลเหมือนกัน แต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกัน ทั้งทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนา แม้เช่นนั้น เธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ ทุกคนนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อ แม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขาย บิดามารดาพูดกับลูกชายว่า ลูกเกิดในสกุลนายพราน ไม่อยากมีครอบครัว ไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะทำอย่างไร ทุกคนกล่าวว่า ถ้าท่านอนุญาต เราทั้งสองจะบวช บิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้ จึงอนุญาตให้บวช ชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสอง ยินดีเป็นอย่างมาก กราบเท้าบิดามารดา แล้วเดินทางออกจากหมู่บ้าน มุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศ ลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคา พ้นแม่น้ำคงคา จึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตา ที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่า ปะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวัน ขณะนั้น พิภพเท้าสักเทวราชเกิดรุ่มร้อน พระองค์พิจารณาก็ทราบว่า มหาบุรุษทั้งสอง จะบวชเป็นลือศีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปในระมิตอาสม และบริขารนักบวชให้ทั้งสองนั้น บรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิกสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกูถึงกัน วิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินบัญชา ไล่นกและเนื้อที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไป แล้วเนรมิตเส้นทางเดียวไปยังอาสมนั้น ชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสอง เห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้า จึงเดินไปตามทางนั้น จนถึงอาสม ทุกคุณบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลา เห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่า พระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออก นุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง พาดหนังเสือบนบ่า ผูกมนทนชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนี